เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหัวข้อย่อย 4 หัวข้อคือ 1. ความหมายของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2. รูปแบบของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. องค์ประกอบของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4. การเรียนการสอนออนไลน์ ในระบบเปิดสำหรับมหาชน MOOC MOOC การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้คำที่แตกต่างกันออกไปหลายคำเช่น การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในที่นี้จะใช้คำว่าการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Electronic Learning หรือ e-learning การเรียนการสอนแบบ e-learning ได้ถูกนำมาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อสนับสนุน และเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งที่อยู่ในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถควบคุมจังหวะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเข้าถึงผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ความหมายของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e l e รอนิกส์เรียนรู้หรือ e-learning ในความหมายอย่างกว้างอาจจะหมายถึงการเรียนรู้ทุกชนิด ผ่านอุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แต่ในความหมายอย่างแคบที่เฉพาะเจาะจงลงไปในแวดวงของเทคโนโลยีการศึกษา มีผู้ให้ความหมายของ e-learning ไว้ดังนี้ อาจารย์รุจโรธแก้วอุไร ได้ให้ความหมายของ e-learning ไว้ว่า เป็นการเรียนการสอนแบบไม่เผชิญหน้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ CD-ROM การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เรียนจะเป็นผู้ควบคุมการเรียน ตามความไวความช้าของผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของช่องทาง เวลาสถานที่ และตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน อาจารย์ถาปณีธรรมเมธาได้กล่าวถึงการเรียนการสอนแบบ e-learning ไว้ว่า หมายถึงการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการสื่อสาร การเรียนการสอน โดยมีการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งออกแบบด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการกำหนดเนื้อหาสื่อแบบดิจิทัล การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ และการวัดประเมินผลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวคิดของอาร์เรนและซีแมน ได้เสนอแนวคิดรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ 3 รูปแบบดังนี้ 1. รูปแบบการใช้เว็บเพื่อช่วยการเรียนการสอน เว็บ Facilitated 2. แบบผสมผสาน Blended หรือ Hybrid 3. แบบออนไลน์ ซึ่งแนวคิด 3 รูปแบบนี้สอดคล้องกับแนวคิดของอาจารย์ถนอมพรเลาหะจรัดแสง ที่ได้แบ่งรูปแบบของ e-learning ไว้ตามระดับของการใช้สื่อคือ สื่อเสริม สื่อเติม และสื่อหลัก สื่อเสริม supplementary เป็นการนำเอาเนื้อหามาใช้ในลักษณะ e-learning ซึ่งผู้เรียนอาจศึกษาเนื้อหาเดียวกัน จากสื่อในลักษณะอื่นๆ เช่น เอกสารประกอบการสอนหรือหนังสือต่างๆ ซึ่งเป็นเพียงทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งสำหรับผู้เรียน สื่อเติม complementary คือการนำเอา e-learning เพิ่มเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอื่น ๆ เช่น การเพิ่มเติมเนื้อหาในรูปแบบ e-learning เพิ่มจากการสอนแบบบรรยายในห้องเรียนปกติ เสริมการเรียนในชั้นเรียนปกติ แต่ก็ยังคงวิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบเดิมเป็นหลัก และใช้ e-learning ช่วยเสริมการเรียน เช่น การใช้เป็นบทเรียนทบทวนหรือความรู้เพิ่มเติม สื่อหลัก comprehensive replacement คือการนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ แทนการสอนในรูปแบบปกติ เช่น แทนการบรรยายในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาทั้งหมดได้จากในระบบออนไลน์ องค์ประกอบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวคิดของอาจารย์ถาปณีธรรมเมธาได้แบ่งองค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบ e-learning ไว้ดังนี้ 1. เนื้อหาและสื่อการเรียน 2. ระบบนำส่งสารสนเทศและการสื่อสาร 3. ระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน 4. ระบบการวัดและการประเมินผล 5. ระบบสนับสนุนการเรียน 6. ผู้สอนและผู้เรียน 1. เนื้อหาและสื่อการเรียน เป็นหัวใจหลักสำคัญของการเรียนแบบ e-learning ผู้สอนควรจัดเนื้อหาและสื่อการเรียนที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถใช้เวลาในการศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง 2. ระบบนำส่งสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบนำส่งสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนแบบ e-learning มีหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นแบบที่ใช้เทคโนโลยีน้อย ไปจนถึงแบบที่ใช้เทคโนโลยีมาก หากสถาบันการศึกษาหรือผู้สอน เลือกใช้ระบบการนำส่งสารสนเทศ และการสื่อสารการเรียน ที่เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนและมีความเสถียรก็ย่อมที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณภาพ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ได้ดียิ่งขึ้น 3. ระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน ก็นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาทุกประเภท การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกัน ผู้สอนก็จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนอีกด้วย รวมทั้ง สามารถวินิจฉัยความคาดเคลื่อนในการรับรู้ของผู้เรียนได้ 4. ระบบการวัดและการประเมินผล การวัดและการประเมินผลในการเรียนแบบ e-learning นั้น จะต้องใช้หลักการประเมิน ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีการประเมินระหว่างเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองเป็นหลัก และผู้สอนจะเป็นผู้ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือ และมีการประเมินหลังเรียน เป็นการประเมินผลสำลิดทางการเรียนขั้นสุดท้าย ซึ่งจะประเมินโดยผู้สอน 5. ระบบสนับสนุนการเรียน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระบบตามแนวคิดของอาจารย์ถาปณีธรรมเมธา 1. ระบบสนับสนุนการเรียนด้านเทคนิค Technical Support 2. ระบบสนับสนุนการเรียนด้านวิชาการ academic support 3. ระบบสนับสนุนด้านสังคม social support 1. ระบบสนับสนุนการเรียนด้านเทคนิค เป็นการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน ซึ่งเทคโนโลยีหากหยุดชะงักลง ก็จะส่งผลให้การเรียนการสอนนั้นมีปัญหาได้ ดังนั้นจึงควรมีระบบสนับสนุนการเรียนด้านเทคนิค คอยให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น 2. ระบบสนับสนุนการเรียนด้านวิชาการ เป็นการให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำในด้านการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา เช่น การลงทะเบียน การขึ้นทะเบียนหรือการยื่นแบบฟอร์มต่างๆ 3. ระบบสนับสนุนด้านสังคม เพื่อที่จะใช้ในการทดแทนสังคมในการเรียนแบบปกติ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน รวมกลุ่มกันเป็นชุมชนของผู้เรียน 6. ผู้สอนและผู้เรียน ในการเรียนแบบ e-learning ในช่วงแรกนั้น ยังจำกัดอยู่ในสถาบันการศึกษา ต่อมาได้มีการพัฒนาแนวคิด เพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไป ได้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจมีการลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ในการออกใบประกาศนียบัตรรับรอง หรือสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเรียกว่า MOOC Massive Open Online Course การเรียนการสอนออนไลน์ ระบบเปิดสำหรับมหาชนหรือ MOOC เป็นการพัฒนาของการเรียนแบบ e-learning ซึ่งในประเทศต่างๆ ก็มีโครงการเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนากำลังคนของประเทศของตนเอง เช่น JMOOC ของประเทศญี่ปุ่น KMOOC ของประเทศเกาหลี และสำหรับในประเทศไทย ก็มีโครงการนี้เช่นกันคือ โครงการไทยมุกไทยมุก หรือไทย Massive Open Online Course เป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบระบบเปิด รับผู้เรียนโดยไม่จำกัดอายุและพื้นฐานความรู้ ไม่จำกัดจำนวนรับ ใช้สื่อในการเรียนแบบเปิด หรือ Open Educational Resources หรือผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน และเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ไทยมุกจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาสัพพวิชา ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ